อ้วนนะอายุก็เข้าใกล้เขาใกล้ร้อยแล้วเน้ยอายุอายุเขาใกล้เก้าสิบแปดครับผมเนอะเก้าสิบแปดนั่นแล้วเกือบเกือบร้อยแล้วเก้าสิบแปดอายุไปอกเท่าไหร่นี่ก็ไปเท่าไรเลยไปรู้ไปเท่าเมื่อวานเรา โมคือได้เป็นกันเองสิเขาเป็นโอกาสที่ว่ากว่าซะบ้างธรรมดาบุคคลว่าแล้วนี่จะไปจะอยู่เขาบ่ไม่อะไรแต่ไหนเขาหมดหัวหมดใจคุณแล้วใจของเราขาดขาดมดเลยมันไม่เหลือเหลือใจเป็นสิตที่ว่าคิดว่า ที่เหตุว่างสุกยางมีแต่ทำทำทำรูบ้างก็แบบนี้เลยอายุเก้าสิบแปดก็เก้าสิบแปดะผมอผมเก้าสิบแปดยากก็ว่าเลยมันก็ใกล้แล้วเลยใกล้ที่ไป ไปจะไปเข้าโบญาโมหานได้ มีสื่ออยู่มันเอมทำเต็มหัวใจทุกอย่าง บางเพ่งทำมันเต็มหัวใจหายห่วงเลย่างมีกำลังกายกระพุกกระพาบมันจะไปเมื่อไรก็ไปเลยนีโอไปอยู่นี่อ่ะต้องห่วงกำไรอะไรบ่มีมดใจ พยายามสะดวกสบายอะสิ่งสุดไปได้ยศผมก็ขันเสียผมก็เคยบอกหรอกเอาหมองมุ้ยบางทีจุมาดูเลยว่าพวกเปรตพวกผีมันกยจะหาเอาของเพื่อนของไฟไม่หมดโอ้ที่เป็นธรรมพวกเปรตพวกผีมัน โบโบเบกนำนี้หาว่าว่าโอ้ว่าอวดไปนั่นพวกเก็ดประโยชน์กับพวก เป็นพวกผีหรอกเป็นประโยชน์จะพผู้เป็นะไรเป็นทั้งนะมีว่าซื้อเดี๋ยวหมดเราได้ไงหมดทุกอย่างละที่กับจีกับมด พบชาติกับมดได้ชาตินี้เท่านั้น ไม่งต่อไปอยู่แล้วโอ้ยฟังกระซักเลยเอาปฏิบัติมาหน้าขนาดไหนเอาเอาจริงเอาจังถูกยางได้เอาจริงเอาจังมันก็เห็นจริงเห็นจังได้ผมมีวนสงสัยแล้วพราะเราไม่ใหญ่ขาดเบ็กได้แล้วรถก็ต้องสอบแสวงหาภาษาบนได้อีกอ่ะปัญหามันก็แล้ว ภาษาบนเกิดบนตายอันนี้บมหาแล้วต่อไปนี้บมหาแล้วนั่นพ่อเราด้วยมองเส้นว่างก็เต็มกำลังก้อนขาวว่าต้องเสียงโรสั่งตัวทางมองเส้นทำเพื่อละตัวเดิมนี่นี่จริงจังมากทีเดียวเออจนทเดือดขาดสะบัน เห็นก็ฉันให้ใส่ยิ้วอันยิ้วแบบหายห่วงแบบบวชร่างก็จะมีงานเดราทำอยู่ต่อไปบญมุมดอ่ะโ้ก็บ่มีวางงานดอกคิดใจที่สิ่งยืดอย่๋ยววางมมดงานตลอดตั้งกับตั้งกันไปเลย วางอยู่จังเป็นจังหวะนี้ผ่านเสียงอะอืมเสียงมันถึงว่าพอดีอะเส้นท้องเส้นคางท้องมันตึงที่พ่อกดนี่มันค่อยอ่อนถึงเส้นท่อถึง อันไหนถึงว่าคน 这就来选人，他看人口的更多。